这选择太多了，你能为我推荐一个当地美食吗？好的，先生。大多数外国人都选择泰式炒面。好的，我明白了。你用泰语叫它什么？我们叫它ก自愿。 สำหรับบทเรียนที่ 4 ตอนที่ 2 นี้เป็นการสนทนาระหว่างนักท่องเที่ยวและคนขายอาหาร นักท่องเที่ยวอุทานออกมาว่ามีอาหารให้เลือกมากมาย จึงขอให้คนขายอาหารช่วยแนะนำอาหารอร่อยๆของร้านให้ คนขายอาหารบอกว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะสั่งก๋วยเตี๋ยวผัดไทย นักท่องเที่ยวตอบรับและถามว่าอาหารนั้นเรียกเป็นภาษาไทยว่าอย่างไร คนขายอาหารบอกว่าหนุยโซเตไต ซึ่งแปลตามตัวอักษรได้ว่าก๋วยเตี๋ยว ผัด ไทย สำหรับประโยค这选择太多了 你能为我推荐一个当地美食吗แปลว่าโอ้โห มีอาหารให้เลือกมากมาย คุณแนะนำอาหารอร่อยของไทยให้หน่อยได้ไหมครับคำว่าเจอแปลว่านี้คำว่าเจอแปลว่าตัวเลือกคำว่าห่แปลว่าเกินคำว่าตัวแปลว่ามากคำว่าละแปลว่าแล้วคำว่า มีแปลว่าคุณหรือเธอ คำว่าหนังแปลว่าสามารถหรือได้ คำว่า เวยแปลว่าเพื่อหรือสำหรับ คำว่า หัวแปลว่าฉัน คำว่าไม่เจียนแปลว่าแนะนำ คำว่าอีเกอในกรณีนี้แปลว่าหนึ่งอย่าง คำว่าตั้งตีแปลว่าท้องถิ่น คำว่าช食แปลว่าอาหารอร่อย คำว่าแปลว่าไหมสำหรับประโยค好的先生大多数外国人都选择泰式炒面แปลว่าได้ค่ะคุณลูกค้า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะชอบผัดไทยค่ะ คำว่า好的先生แปลว่าได้ค่ะคุณ คำว่า大多数แปลว่าส่วนใหญ่ คำว่า外国人แปลว่าชาวต่างชาติ คำว่า东 แปลว่าทั้งหมด คำว่าเ选อแปลว่าเลือก คำว่า จีไถ่สไตล์แปลว่าไทยสไตล์ คำว่าเผาเมียนผัดหมี่ เมื่อรวมกับคำว่าไทยสไตล์จะหมายถึงผัดไทย สำหรับประโยค好的我明白了你用泰语叫他什么แปลว่า โอเคครับ ผมเห็นแล้ว ภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับ คำว่า好的แปลว่าดีแล้วหรือโอเค คำว่า我แปลว่าฉัน คำว่า明白แปลว่าเข้าใจ คำว่า了แปลว่าแล้ว คำว่า用 แปลว่าใช้คำว่า汉语แปลว่าภาษาไทยคำว่า เจียแปลว่าเรียกคำว่า他แปลว่ามันคำว่า什么แปลว่าอะไร สำหรับประโยค我们叫它ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย字面翻译就是泰式炒面。แปลว่าชื่อภาษาไทยคือก๋วยเตี๋ยวผัดไทย ซึ่งคำแปลตามตัวอักษรคือก๋วยเตี๋ยวผัดไทยคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า叫แปลว่าเรียกคำว่า他แปลว่ามันคำว่า字面แปลว่าตามตัวอักษร คำว่ายีแปลว่าแปล คำว่า就是แปลว่าก็คือ คำว่ามี炒面ซึ่งมีความหมายว่าไหยชีแปลว่าไทยสไตล์หรือแบบไทย และคำว่า เฉาเมียน แปลว่าผัดหมี่